หลายคนอยากมีเครื่องบดมือที่หมุนด้วยไฟฟ้าได้ หรือบางคนก็อยากได้เครื่องบดไฟฟ้าที่ต่อให้ไม่มีไฟก็ยังสามารถใช้ได้ แล้วมันจะดีแค่ไหนที่ทั้งสองอย่างนี้มารวมอยู่ในเครื่องเดียว วันนี้เนี่ยเรามีเครื่องบดในฝันของหลายๆ คนมารีวิวให้ดูกันค่ะ นั่นก็คือเครื่องบดไฟฟ้า Ghost Story รุ่น Arco 2 in 1 Coffee Glider คลิปนี้รีวิวกันแบบเจาะลึกจบในคลิปเดียว วัสดีค่ะ อยู่กับบุญช่องบุญนิสต้านะคะ วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิว Arco 2 in 1 Coffee g u i d e r กันค่ะ คลิปนี้เนี่ยนะคะ เราก็ต้องขอขอบคุณ 239 Cafe นะคะ ที่ให้เรายืมเครื่องบดตัวนี้มาได้ลองใช้ค่ะ Arco 2 in 1 Coffee g u i d e r ตัวนี้เนี่ยนะคะ เขาได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมในงาน World of Coffee Milan Expo ปี 2022 ค่ะ รวมถึงได้รางวัล Red Dot Design ในปี 2022 นี้ด้วยนะคะ ซึ่งคณะกรรมการเนี่ยเขาชื่นชมว่า สามารถนำเอาข้อดีของเครื่องบดกาแฟทั้ง 2 แบบเข้ามารวมกันไว้อย่างชาญฉลาดค่ะ ด้วยรูปลักษณ์การดีไซน์ที่สะดุดตาอย่างมาก ทีมงานออกแบบเนี่ยเขาได้บอกว่าชื่ออาโคเนี่ยนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากคำศัพท์ทางสถาปัตยกรรมค่ะ มาจากคำว่าอาร์คนะคะ ที่แปลว่าเส้นโค้ง หรือรูปร่างโค้ง ที่เชื่อมต่อระหว่างปลายสองด้านเข้าด้วยกันค่ะ ในโลกของกาแฟเนี่ยอาโคก็จะเป็นการเชื่อมโยงเครื่องบดมือกับเครื่องบดไฟฟ้าเข้าด้วยกันค่ะอาโค2 in 1เนี่ยเป็นเครื่องบดของยี่ห้อ g ก o ตอ Story นะคะซึ่งยี่ห้อนี้เนี่ยเป็นสตาร์ทอัพก่อตั้งโดยคุณอันเซ่มิคลาเวก ชาวสโลวาเนียค่ะ โดย Ghost Story เนี่ย สร้างชื่อจากการระดมทุนใน Kickstarter จากผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่ทำขึ้นก็คือแก้วมาร์กรูปเขาสัตว์ค่ะ ก็เดาได้เลยว่ามันน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเขาแพะ และเขาก็มาประสบความสำเร็จอย่างมากมายอีกครั้งนะคะ กับอุปกรณ์ชงกาแฟที่มีชื่อว่าจีน่าค่ะ ซึ่งเป็นเหมือนดริปเปอร์ที่ชงกาแฟได้ทั้งหมด 3 วิธีค่ะ ได้แก่วิธีดริปวิธีแช่ซึ่งก็จะคล้ายๆ กับตัว h a ร i o Switch หรือว่า Clever d ป i p p e r นะคะ และมันก็ยังสามารถทำโคดริปได้อีกด้วยค่ะ เพราะว่าเขามีวาล์วที่สามารถปรับอัตราการไหลหรือการหยดได้อย่างแม่นยำ มีทั้งรุ่นธรรมดา กับรุ่นที่มีเครื่องช่างเชื่อมต่อกับแอปได้ในตัว จนมาถึงตอนนี้นะคะ ตัว Arco 2 in 1เนี่ย ก็สร้างกระแสในโลกกาแฟได้เป็นอย่างมากค่ะ ตั้งแต่เริ่มตั้งโปรเจกต์ของเขานะคะ เมื่อเดือนธันวาคมปี 2020 ค่ะ เพียงแค่ 3 วันก็มีคนสนับสนุนเกิน 1,000 คน ที่สั่งจองล่วงหน้าตั้งแต่สินค้ายังออกแบบไม่เสร็จเลยด้วยซ้ แต่ว่าถ้าจำกันได้นะคะ Weber Key Guider ที่เคยรีวิวไปแล้วเนี่ยเขาก็ใช้เวลา 3 ชั่วโมงก็มีคนสนับสนุนเกิน 1,000 คนละค่ะ และเนื่องด้วยทีมงานเนี่ยมีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะ ก็เลยทำให้เวลาส่งมอบเนี่ยล่าช้าเลยไปมากมาย เดิมเนี่ยเขาว่าจะส่งมอบตอนมิถุนายนปี 2021 ค่ะ แต่จริงๆ แล้วเนี่ยส่งมอบประมาณเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนปี 2022 นี่เอง ซึ่งราคาตอนที่เปิดตัวให้จองล่วงหน้านะคะสำหรับตัวบทมืออย่างเดียวราคาอยู่ที่ 125 ยูโร และเครื่องบดพร้อมกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่ 250 ยูโรค่ะ ในเว็บ Kickstarter นะคะ ส่วนราคาในเว็บของ Ghost Story ตอนที่เรากำลังทำรีวิวอยู่นี้เนี่ย สำหรับตัวบดมืออยู่ที่ 195 ยูโร และสำหรับบดมือพร้อมชุดมอเตอร์อยู่ที่ 430 ยูโรค่ะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของดีไซน์ของ Arco 2 in 1 กันนะคะ เขาเป็นเครื่องบดกาแฟแบบซิงเกิลโดส หรือว่าเครื่องบดแบบที่ไม่มีโถพักเมล็ดนะคะ สามารถใช้ได้ทั้งแบบต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้า หรือว่าใช้มือหมุนเอาก็ได้ค่ะ ที่ตัวเขาเนี่ยนะคะ จะมียางกันลื่นหุ้มรอบมาค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้จับกระชับ ซึ่งเราว่าดีมากเลยค่ะ วัสดุของเขานะคะ จะเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวค่ะ แล้วก็หุ้มด้วยพลาสติกค่ะ ยกเว้นส่วนที่เป็นถ้วยรองผงกาแฟโดซิ่งคัพตรงนี้นะคะ กับส่วนที่ปิดด้านบนค่ะ ตัวโดซิ่งคัพเนี่ยเขายึดติดกับตัวบดโดยใช้แม่เหล็ก แล้วก็สามารถใส่เมล็ดได้สูงสุดประมาณ 50 กรัมนะคะ แล้วก็สามารถสวมเข้ากับบาสเกตขนาด 58มิลิเมตรของด้ามชงเอสเปรสโซได้พอดีเลย ส่วนการปรับเบอร์บดเนี่ยก็จะเป็นการหมุนสเกลที่ด้านนอกนะคะตรงช่วงนี้นะคะ ซึ่งก็จะมีขีดสเกลบอกไว้ จะมี 2 ส่วน จะมีตรงนี้เนี่ยจะเป็นสเกลรอบใหญ่ค่ะ มีตั้งแต่ 0 ถึง 3 รอบ แล้วก็มีสเกลย่อยอยู่ตรงนี้นะคะ อันนี้เนี่ยเรียกอีกอย่างว่าคลิกก็ได้ค่ะ ก็จะมี 0 ถึง 59 นะคะ ก็คือสามารถปรับระดับได้ 60ระดับในแต่ละรอบค่ะ เมื่อมารวมกันกับรอบที่ขีดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ 3 รอบ 180 คลิก แล้วก็ยังหมุนไปได้อีก 60 คลิก รวมกันเป็น 240 คลิก หรือว่าปรับได้ 240ระดับค่ะ และทางด้านล่างของตัวซิ่งคัพเนี่ยนะคะ ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับเบอร์บทด้วยค่ะ ว่าควรจะใช้เบอร์บทประมาณเท่าไหร่นะคะ ซึ่งเราก็ลองปรับตามดูแล้วก็ถือว่าใช้อ้างอิงได้ดี ซึ่งความหมายที่เขาเขียนไว้เนี่ยก็คือ ตัวเลขด้านหน้านะคะ ก็คือจำนวนรอบใหญ่ ส่วนตัวหลังเครื่องหมาย slash เนี่ยก็คือจำนวนคลิกค่ะ และเขาก็จะมีตัวด้ามหมุนนะคะ ตรงนี้ซึ่งตรงที่จับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพลาสติกนะคะ ส่วนตัวสวิตช์เปิดปิดด้านบนเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะ ค่อนข้างลื่นมือนะคะ เลื่อนเปิดปิดง่าย ตรงนี้เนี่ย จะเป็นเปิดปิดฮอปเปอร์แล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดเครื่องค่ะแล้วว่าลื่นแล้วก็ขยับง่ายค่ะ ใช้เครื่องบดแบบทรงกลวยนะคะหรือว่า conical burr แบบ n i t r i ส e steel ค่ะ หรือว่าเป็นโลหะ n i t r i e ขนาดด้านนอกเนี่ย 47 มิลลิเมตรแล้วก็ด้านใน 32 มิลลิเมตรค่ะ มอเตอร์ 360 รอบต่อนาที เสียงดัง 65 เดซิเบล ซึ่งจากที่เราลองใช้นะคะ เราคิดว่ามันน่าจะดังมากกว่านั้นค่ะ วิธีและขั้นตอนการใช้งานทั่วไปก็ไม่ได้ซับซ้อนนะคะ ตัวบดมือหมุนเนี่ยรู้สึกว่าจับถนัดกระชับมือในระดับหนึ่งเพราะว่าเขามียางกันลื่นมาให้ค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยขนาดของเขาเนี่ยก็เท่าๆกับคอมมานดันเต้นะคะ ถ้าเป็นสาวๆ ที่มือเล็กหน่อยเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดค่ะ การบดเนี่ยรู้สึกหนักแน่น โดยเฉพาะการหมุนของแกน ตัวเคสของเครื่องบดเนี่ยมีการเสริมความแข็งแรงของแกน เจาะเป็นรูบังคับไม่ให้แกนโยกได้เฟืองบดคมสามารถบดเมล็ดขั้วอ่อนได้ไม่ยากค่ะสำหรับการบดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะคะ ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องสวมตัวบทเข้าไปที่ช่องนี้ก่อนนะคะ โดยตอนที่สวมเข้าไปเนี่ยก็อาจจะต้องทำความเข้าใจสักหน่อยนึงก่อน ก็คือว่าขีดที่กำหนดมาเนี่ยมันไม่ใช่จุดที่ใช้เล็งเวลาประกอบ แต่มันจะเป็นขีดที่บอกว่าเราหมุนจนแน่นแล้ว แต่ถ้าเราชินแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรค่ะ ก็จะมีจุดที่อาจจะรู้สึกขัดขัดนิดนึง ก็คือว่าตัวแกนเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมค่ะ เวลาที่เราสวมเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ต้องขยับให้เหลี่ยมมันตรงกันนิดนึงถึงจะสวมเข้าไปได้ แล้วเราก็จะปรับเบอร์บทตอนนี้ หรือว่าจะปรับไว้ก่อนที่จะประกอบเข้าไปก็ได้นะคะทำให้ค่อนข้างสะดวกค่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมติดโดสซิ่งคัพเข้าไปด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผงกาแฟก็จะร่วงลงมากระจายไปทั่วค่ะ แล้วเราก็เปิดมอเตอร์ เปิดฝาช่องใส่เมล็ด แล้วก็ใส่เมล็ดลงไปค่ะ โดยปกติแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ 20-25 วินาทีสำหรับการบดละเอียดแบบเอสเพรสโซ่ค่ะ เนื่องจากเราจะไม่เห็นว่าเมล็ดบดหมดหรือยัง ก็จึงต้องคอยฟังเสียงเอาว่ายังมีเสียงบดเมล็ดอยู่หรือเปล่า แต่ว่าเสียงมอเตอร์เขาเนี่ยมันค่อนข้างดังนะคะ เราก็จะต้องคอยสังเกตดีๆค่ะเราบดแบบเอสเพรสโซ่เนี่ยนะคะ เราก็จะสามารถเอาโดสซิ่งคัพเนี่ยมาคว่ำลงบนบาสเกตขนาด 58มิลลิเมตรได้เลยค่ะ ส่วนเรื่องของผงค้างนะคะ หากเราไม่ใช้เทคนิค RDT เนี่ย การบดก็จะมีผงค้างเนี่ยค่อนข้างมากนะคะ ประมาณ 1 กรัม แต่เราก็สามารถเคาะเคาะเพื่อให้ผงหลุดออกมาได้ค่ะ ก็จะค้างอยู่แค่เพียง 0.1ถึง0.3 กรัม ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ค่ะ มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือรสชาติค่ะ มาดูกันว่ารสชาติจากเครื่องบด Arco 2 in 1เนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง เราใช้วิธีการคัพปิ้งตามมาตรฐานที่กำหนดของ SCA เพื่อทดสอบรสชาติและลองเปรียบเทียบ กับเครื่องบดแบบ conical burr หรือว่าเฟืองบดแบบทรงกลวยที่เรามีอยู่นะคะ โดยตัวที่เรามีอยู่เนี่ย ก็จะมี Commandante กับ Weber Key Guider ค่ะ แล้วก็เลยคิดว่าแถมเป็นตัว EK ที่เป็นเฟืองบดแบนหรือว่าแฟตเบอร์ด้วยเลยแล้วกันค่ะ เราบดด้วยมอเตอร์ทั้งตัวอาร์โคแล้วก็คอมบันเต้นะคะ ซึ่งเราใช้มอเตอร์ DIY ของเราค่ะ ความเร็วรอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 150 รอบ ส่วนตัว Weber Key Grinder เนี่ยใช้ความเร็วรอบประมาณ 110 รอบต่อนาทีในการบดค่ะมเมล็ดที่ใช้เนี่ยเราใช้เป็นโคลัมเบียนเนเชอรัลนะคะ ในการทดสอบ ซึ่งจุดประสงค์ที่เราเอาเครื่องบดตัวอื่น ๆ มาเทียบด้วยนั้นน่ะ เราไม่ได้ต้องการนำมาเปรียบเทียบว่าตัวไหนดีกว่ากันนะคะ เพียงแค่ให้เป็นแนวทางอ้างอิงเท่านั้นเอง จากที่ได้ดมกลิ่นแล้วก็ชิมรสชาติ เปรียบเทียบกันได้ตามนี้นะคะ กลิ่นผงแห้งหรือว่าฟาแกรนซ์ของตัวอาโคเนี่ยรู้สึกว่ากลิ่นพุ่งแบบฉุนๆรุนแรงกว่า ทึบๆไม่สามารถบอกได้ชัดเจน ตัวคอมาดันเต้เนี่ยให้กลิ่นที่รู้สึกว่ามีผลไม้หวานอมเปรี้ยวและมีกลิ่นดอกไม้ ส่วนเวเบอร์คีไกเดอร์ได้กลิ่นที่มีความรู้สึกหวานที่สุด ช่วงท้ายมีกลิ่นดอกไม้โชยมาและตัว EK นะคะ จะหอมแบบฟุ้งๆ กลิ่นอ่อนเป็นลักษณะกลิ่นดอกไม้ แต่อ่อนกว่าคอมมาดันเต้แล้วก็เวเบอร์คีไกเดอร์ค่ะ กลิ่นเมื่อเติมน้ำแล้วหรือว่าอโรมานะคะกลิ่นของอาโคเนี่ยจะออกฉุนพุ่งๆกว่าตัวอื่น ทึบๆ แล้วก็มีกลิ่นแบบกลิ่นหมักหรือว่าเฟอร์เมนต์เนี่ย ออกมาชัดค่ะคาร์มาตันเต้กับเวเบอร์คีไกเดอร์เนี่ย จะเป็นกลิ่นแนวผลไม้และดอกไม้ที่รู้สึกชัดและซับซ้อนกว่าตัวอื่น EK ก็จะให้กลิ่นแบบหวานๆ สำหรับเฟรเวอร์หรือว่ารสชาตินะคะ อาโคจะมีความเปรี้ยวที่น้อยกว่าตัวอื่น แต่ก็จะเด่นเรื่องโทนหวาน และสัมผัสถึงความหวานได้ชัดกว่าความเปรี้ยวค่ะ คอมมาดนเต้จะ bright acidity ให้รสชาติที่ซับซ้อนและชัดเจน มีความหวานแบบผลไม้ กลิ่นหอมฟุ้งมากที่สุดเวเบอร์ทีไกเดอร์จะมีคาแรคเตอร์คล้าย ๆ คอมบานันเต้ กลิ่นต่างๆเนี่ยอ่อนกว่า คอมบานันเต้เล็กน้อย แต่รู้สึกว่าหวานกว่าพอสมควรค่ะ ส่วนตัว EK เนี่ยมี acidity ที่สว่างและรสชาติที่สะอาด เปรี้ยวนำหวาน หอมผลไม้และดอกไม้ชัด แต่กลิ่นไม่รุนแรง สำหรับบอดี้หรือว่าสัมผัสในปากนะคะอาโคเนี่ยจะให้ความรู้สึกว่ากาแฟจะแน่นๆ หนักๆ เข้มข้นกว่าตัวอื่นค่ะคอมมานเต้จะมีบอดี้กลางๆเวเบอร์คีไกเดอร์เนี่ยจะมีบอดี้ที่แน่น แล้วก็เข้มข้นกว่าคอมมานเต้ค่ะ EK ก็จะให้คลีนทับแล้วก็บอดี้ที่เบาที่สุดสำหรับบาลานซ์หรือว่าความสมดุลของรสชาตินะคะ ตัวอาโคเนี่ยจะรู้สึกว่าอซิดิตี้เนี่ยจะน้อยไป แต่ก็มีความหวานที่มาก่อน และถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วเนี่ย ความเปรี้ยวเขาก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักค่ะพอมานเต้จะให้ความสมดุลหรือบาลานซ์ระหว่างความเปรี้ยวและความหวานเนี่ยดีมากเวเบอร์คีไกเดอร์จะให้บาลานซ์ดี ใกล้เคียงกับคอมบานันเต้แต่จะให้ซ c i d ตี้ที่ดีกว่าเล็กน้อย และอีเคนี่ยก็จะให้ซ c i d ตี้ที่รู้สึกว่ากลมกล่อมฉ่ำและเหมือนเรียกน้ำลายนะคะ ความหวานน้อยไปสักหน่อย แต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าให้คลีนคัพแล้วก็เฟรเวอร์ที่ชัดเจน ถึงแม้ว่ามันจะไม่ซับซ้อนมากนัก after taste หรือว่ารสชาติที่ค้างอยู่ในปากเมื่อกลืนกาแฟเข้าไปแล้วนะคะอาโคเนี่ยจะมีความหวานค้างอยู่นานค่ะ แต่ก็ไม่ค่อยหอมมากนักนะคะเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆค่ะคอมมานเต้จะมี after taste ที่ไม่ยาวนัก แต่ได้ทั้งความหวานและก็ความหอมที่ชัดเจนไปด้วยกัน Weber Key Guider จะมี after taste ที่ยาวและก็หอมดีมากทีเดียวค่ะ และ EK เนี่ย after taste จะสั้นที่สุด แต่ก็มีความหอมที่ชัดเจน overall นะคะ กาแฟที่บดด้วยอาโคเนี่ยให้กลิ่นที่ฉุนพุ่งๆ ส่วนตัวเรารู้สึกว่ากลิ่นเข้มไป ไม่ค่อยหอมฟุ้งรื่นรมเท่าไหร่ ส่วนรสชาติก็จะเป็นแนวโทนหวาน ไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่ แต่ก็มีความชัดเจนของรสชาติในระดับหนึ่งบอดี้ดีค่อนข้างดีมากเลยค่ะ และเราก็ได้ลองเปรียบเทียบการบดด้วยมือและมอเตอร์ของตัวอาโคด้วยนะคะ ก็จะได้ลักษณะคล้ายกันค่ะ แต่ว่าการบดด้วยมอเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีความเข้มข้นของกลิ่นแล้วก็รสที่มากกว่าบดด้วยมือนะคะ ซึ่งก็เชื่อว่าเนื่องจากว่าการบดด้วยมอเตอร์เนี่ยเขามีรอบสูงกว่ามากทำให้โอกาสเกิดผงละเอียดกว่าเนี่ยมีเยอะกว่าค่ะ ก็ทำให้บอดี้และรสชาติเนี่ยเข้มข้นกว่า แต่มันก็ยังคงเป็นลักษณะที่เป็นโทนหวาน acidity น้อยบอดี้มาก after taste แบบทิ้งความหวานไว้ แต่ไม่หอมฟุ้งเหมือนกันค่ะ เราได้ลองใช้ครูฟร่อนหาขนาดการกระจายตัวของผงกาแฟนะคะ ซึ่งก็จะได้คร่าวๆตามกราฟนะคะ ซึ่งดูแล้วเนี่ยก็จะให้ผงที่ค่อนข้างกระจายตัวกว้าง แต่ก็ไม่ได้น่ากลัวในเรื่องของปริมาณผงละเอียด ที่จะทำให้เกิดการสกัดกาแฟที่มากเกินไปได้ง่าย ก็เลยทำให้รสชาติเนี่ยออกแนวหวานๆทึบๆ แน่น ๆ และมีความชัดเจนของกลิ่น หรือรสบางอย่างที่น้อยลงค่ะ ถ้าถามเราว่ามันดีไหมเราควรจะซื้อไหมถ้าอยากได้เครื่องที่แบบ 2 in 1 นะคะ เราก็คิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะ เพราะว่าการใช้งานเนี่ยสะดวกประหยัดที่มีดีไซน์ที่ดูเรียบร้อยสวยงาม และทั้งในส่วนที่เป็นบดมือแล้วก็ส่วนที่เป็นมอเตอร์เนี่ยคะเขาออกแบบมาเนี่ยมันดูเข้ากันดีค่ะ มันดูเป็นชิ้นเดียวกัน ขนาดเนี่ยก็เล็กไม่เทอะทะ วางตรงมุมกาแฟที่บ้าน หรือว่าบนบาร์ในร้านก็ไม่เลวนะคะ ส่วนในเรื่องของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นพกไปเป็นที่บดมือ หรือว่าต่อมอเตอร์ก็ใช้งานสะดวกค่ะ โดยเฉพาะการปรับเบอร์บทที่ปรับที่ด้านนอก แล้วก็ยังมีสเกลตัวเลขบอกคลิกรอบที่หมุนไปทำให้เราไม่งงเวลาที่ปรับ หรือเวลาที่เราตั้งทิ้งไว้ แค่มองเราก็รู้แล้วไม่ต้องมางงหรือสงสัยว่าไอ้ตอนนี้เราใช้เบอร์บทเท่าไหร่อยู่นะ แล้วก็มีช่องใส่เมล็ด ที่เราไม่ต้องถอดตัวบทออกมา เพื่อกรอกเม็ดลงไปค่ะทำให้สะดวกมาก แถมเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเมล็ดจะกระเด็นหรือว่าเกิดป๊อปคอนนิ่งด้วยค่ะสำหรับคนที่จะชงเอสเพรสโซ่นะคะตัวโดซิ่งคัพเนี่ยก็ยังสามารถครอบลงบนบาสเกต58มิลลิเมตรได้พอดีด้วย ส่วนข้อด้อยนะคะ หรือว่าจุดที่เราต้องระวังเนี่ย อย่างแรกก็คือเราว่ามอเตอร์เขาเนี่ยเสียงค่อนข้างดังค่ะลำคาญอยู่สักหน่อย ประมาณสว่านไฟฟ้าเลยนะคะทำให้เวลาที่เราบดเมล็ดเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ามันบดหมดหรือยัง และตัวโดซิ่งคัพเนี่ยนะคะเขาเป็นแบบแม่เหล็กค่ะ เวลาบดเนี่ยเราก็ไม่ควรจะจับตรงจุดนี้นะคะ เพราะว่ามันไม่มีตัวล็อกค่ะ ถึงแม้ว่ามันจะแน่นพอสมควรก็เหอะ แต่มันก็มีโอกาสที่เราจะไปขยับมันแล้วทำให้มันหลุดออกมาได้ค่ะ ส่วนตรงที่เป็นแหวนปรับเบอร์บดนะคะ ตรงนี้ค่ะ เขาไม่มีที่ล็อกนะคะ จึงต้องระวังว่ามือเนี่ยจะไปโดนแล้วมันก็จะเคลื่อนตำแหน่งค่ะ แล้วบางทีสเกลที่ขีดไว้เนี่ยมันก็ไม่ตรงก็อาจจะงงๆได้เล็กน้อย ตัวก้านหมุนสำหรับมือบดนะคะ ตัวนี้เนี่ยค่ะ มันไม่มีที่เก็บโดยเฉพาะค่ะ จะต้องหาที่เก็บแยก ซึ่งจริงๆเขาน่าจะมีออกแบบให้มันมีที่เก็บนะคะ แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะว่าเขาก็มีที่เก็บแยกขายเหมือนกันค่ะ เป็นกระเป๋าที่เก็บที่บดมือแล้วก็ก้านหมุนแยกไว้ต่างหาก แล้วก็จะมีส่วนของสายไฟนะคะ ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยากให้เขาถอดสายไฟออกได้ค่ะ แต่ตัวนี้มันถอดสายไฟออกไม่ได้ ก็จะเกิดปัญหาขั้วหรือสายไฟเนี่ยอาจจะหักด้านในเหมือนพวกสายชาร์จมือถือ แล้วเราก็จะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะ ในเรื่องรสชาติสำหรับคนที่ชอบแนวรสแน่นๆ เข้มๆหน่อยคงจะชอบ ใช้บดสำหรับชงเอสเพรสโซ่เนี่ยให้รสชาติหวาน กลิ่นชัด บอดี้โอเคเครมม่าสวยแปลว่าน่าจะถูกใจสายเน้นเอสเพรสโซ่ค่ะ แต่คนที่ชอบกลิ่นฟุ้งๆรสชาติซับซ้อนและกินง่ายหน่อยไม่เข้มมาก ก็อาจจะรู้สึกว่ารสชาติทึบไป แต่ก็พอจะแก้ไขได้ด้วยการบดให้หยาบขึ้นเล็กน้อย ชงให้จบเร็วขึ้นก็จะทำให้ได้รสชาติที่ไบรท์ขึ้นได้บ้างค่ะ แนะนำว่าใช้ที่บดมือเนี่ยสำหรับการบดเพื่อชงกาแฟฟิลเตอร์หรือว่าการชงที่บดไม่ได้ละเอียดมากนักนะคะ อย่างพวกกาแฟดิฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าชงเอสเพรสโซ่หรือว่าชงกาแฟตุรกีเนี่ย ก็แนะนำว่าให้ใช้การบดด้วยมอเตอร์ก็เรียกได้ว่าตามคอนเซปที่เขาออกแบบมาเลยค่ะ มีใครได้ลองใช้ a r c o 2 in 1กันแล้วบ้างคะ ชอบไหมมีความคิดเห็นยังไงคิดเหมือนเราไหมคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ หรือว่าถ้าใครที่กำลังเลงๆ อยู่คลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ค่ะ ยังไงก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปต่อ ๆ ไปค่ะ แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดเวลาที่มีคลิปใหม่ค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขในการดื่มกาแฟนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ บ๊ายบาย